สวัสดีครับ YouTube Story UFO 2022 วันนี้นำเสนอคลิปจาก UFO Mania The Truth Is Out There เป็นคลิปในขณะที่เกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่า มียานลำหนึ่งโผล่ออกมาจากเมฆซึ่งเป็นลักษณะของยานสามเหลี่ยมนั่นก็คือ TR3B ไปดูคลิปต้นฉบับกันก่อนแล้วมาวิเคราะห์กันว่ามันคืออะไร ไปดูคลิปกันก่อนครับ ถ้าหาไม่เจอว่ามันอยู่ไหนก็ให้สังเกตดูบริเวณวงกลมสีแดงนะครับ มันจะเป็นอยู่บริเวณนั้น เดี๋ยวเราจะซูมขึ้นมาให้ดู แล้วดูชัดๆว่ามันคืออะไร เมื่อดูลักษณะของยานแล้วก็น่าจะเป็นยานที่อาสามปี ซึ่งลักษณะของยานนี้มักจะปรากฏขึ้นในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าขนองนะครับ แล้วก็ยานนี้ก็ดูแล้วน่าจะมีขนาดที่ใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราวันนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ